สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการกู้คืนไฟล์เอกสาร และการกำหนดตัวเลือกการบันทึกไฟล์ ให้มีการบันทึกรูปแบบตัวอักษรไปกับไฟล์ ในลำดับแรกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการกู้คืนไฟล์เอกสารก่อนนะคะ การตั้งค่าสำหรับการกู้คืนไฟล์เอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการบันทึกไฟล์เอกสารไม่สำเร็จนั้น อาจเกิดขึ้นได้จากกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้ไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีความขัดข้อง เช่นโปรแกรมค้าง ซึ่งการกู้คืนเอกสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีค่ะ กรณีที่ 1 การกู้คืนไฟล์เอกสาร ที่เปิดใหม่ ซึ่งยังไม่เคยถูกบันทึกหรือจัดเก็บในสถานที่ใด ๆมาก่อน ในขณะสร้างเอกสารใหม่ บางอื่นเหตุการณ์บางอย่างกระทันหันที่ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกไฟล์เอกสารได้สำเร็จ ผู้ใช้จะยังสามารถกู้คืนไฟล์เอกสารใหม่ ที่ยังไม่ได้บันทึกนั้นกลับมาอีกครั้ง โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์ เลือกคำสั่ง Open เลือก Recent Document เลือกปุ่ม Recover Unsaved Document หลังจากนั้นทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิก Open จะปรากฏไฟล์ ที่เราต้องการกู้คืน คลิกปุ่ม Save As เพื่อบันทึกไฟล์เอกสาร เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์เอกสาร คลิกปุ่ม Save คลิกโอเค กรณีที่ 2 การกู้คืนไฟเอกสารเก่า ซึ่งในขณะที่เปิดใช้งาน เกิดปัญหาการบันทึกไฟล์ไม่สำเร็จ เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา โปรแกรม Microsoft Word จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถกู้คืนไฟล์เอกสารกลับขึ้นมาอีกครั้ง โดยการปรับการตั้งค่าที่จำเป็น คือการเปลี่ยนที่จัดเก็บไฟล์และเวลาในการบันทึกไฟล์แบบอัตโนมัติ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ แท็บแท็บไฟล์ เลือกคำสั่ง Option เลือกกลุ่มของการเซฟ เลือกคำสั่ง Save Auto Recover ตั้งเวลา คลิกปุ่ม Browse เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ คลิกโอเคค่ะ การกำหนดตัวเลือกการบันทึกไฟล์ให้มีการบันทึกรูปแบบตัวอักษรไปกับไฟล์ เมื่อใดที่สร้างเอกสารโดยเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่มี ผู้ใช้ควรกำหนดให้มีการบันทึกรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ ฝังติดไปกับไฟล์ด้วย สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์เลือกคำสั่ง Option เลือกกลุ่มของการเซฟเลือกคำสั่ง embed font in the file คลิกโอเค สำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ หากผู้เรียนอยากทบทวนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ และพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ